ลงมาเบรกเบรกหวยใต้ดินหวยใต้ดินหวยใต้ดินหวยใต้ดิน ไหนไม่มิดได้อะไรแล้วตอนนี้นันท้าเลยขั้นห้าใช่ไหม มาลินมันตียากมันตีติดยากจริงอะไรจริง อ๋อ คือมั่นจะได้แล้วเว้ย พี่จะได้หลายรอบแม่งเลยแบบอันหนึงไม่ก็ขาดอันหนึ่งไม่แต่ แต่อลินอลินเจ้า คืองงเด็กกับอลินมันเนี่ยอลินมันชื่อ มันตัวละครชายใช่ไหมแต่อลินชื่ออลินเจ้าสาวนักบุญ โอ้ยกูเครียดเตรียมทำอะไรอยู่ไม่ปรับเปลี่ยนให้มันเป็นหญิงนะตีปรับให้มันเป็นหญิง ถ้ามันจะตั้งชื่อเป็นหญิงก็ปรับให้มันเป็นหญิงก็ได้บางทีอ่ะคือ คือแบบอะไรตัวละครชายชื่อเจ้าสาวนักบุญ เออ ไม่แต่อารินนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งนะคือหนึ่งเลย มันบั๊กหัวได้ แต่คือไม่เข้าใจมึงใส่หน้าขอไม่ได้นี่คือเฮี้ยเลยใส่พอจะใส่ไม่ว่าจะใส่หน้าจะใส่บั้นคอแล้วแต่ใส่ไม่ได้ใส่ใส่หน้าอะไรก็ใส่ไม่ได้ แต่หัวมึงจะใส่ได้ทั้งที่ไม่สมควรจะใส่เียมครับเสียมจะทำร้ายกูไปถึงไหนออกกูหน่อยมาไม่ไหวแล้วแชร์จอให้ดูแม่งเลยมามา จพอแล้วพอแล้วพี่พอแล้วด้วยเหรอเด็กจะแบบเด็กจะแบบให้มันหยุดเหลือเกินโอ้พี่บิ๊ก่อตีบอกตีตีบอกข้ามันผมไหมฮะมีวโอ้พี่บิ๊กเงินโคตรเยอะทีอาร์ยังดีพี่บทีอาร์เดี๋ยวก็หมดโอ้ประเด็นพี่บิ๊กโอ้พี่บิ๊กยังดีกว่าผมเอาเอามาดูที่บอกจังหวะที่ผมได้แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเลยเลยเฮ้ยเงินหมดจริงๆเล่นไปเล่นมาเนี่ย กดไปกดมาไม่มึงกักูอย่างนี้วะจากอลินที่จะได้เนี่ยมันไม่ได้แกเลยแกนี่ตีติดนี่ติดแค่เนี่ยควบคุมหนึ่งคืออะไรวะตีติดแค่ตีติดแค่บวกพ้ยเนี่ยเหลืออีกสามบวกเดี๋ยวค่อยไปหาทีหนึ่งแต่แสดงว่าไม่คืนนี้ก็พรุ่งนี้ต้องฟาร์มเงินแล้วเนี่ยมันต้องฟาร์มแล้วจังหวะเนี่ยต้องเวลเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหวัดเดอวัดเดออะไรเนี่ยคุมหนึ่ง ลง ลงพอพอพอโอ้โห อะไรเนี่ยมึงมาควบคุมสองอะมันหัวร้อนมากนะตีอลินเนี่ยโคตรหัวร้อนตีอลินจะเป็นอะไรที่หัวร้อนหัวร้อนที่มาเจอโปรอีกที่ไหนตีแบบโอ้โหเงี้ยกูโบนเยี่ยมไม่ได้ เบ๊กไอเลนตีรูปคนยี่แปดไอสัตว์ เออพี่ไปบอกยี่แปดกูโอเคนะแต่คือไม่ใช่เกตจะให้กูมาเผาเงินตัวเองทิ้งใช่ไหมไม่ได้นี่หมดละหมดละหมดละหมดละไม่ได้ถึง ตัดตีจนเงินแบบเหลือุูนบาทตึสตังเลยเฮ้ยหมดแม่วันเนี้ยพอดูเลย นี่กูตีอนินเพื่อทำคลิปเลยเนี่ย เตีทำคลิปไปเลยนะเมื่อก่อนร้อน เบกเบกโอ้โหด่าไปโเดียว เออไม่ไม่ควรไอ้แบบสองพอพอจะถึงก็เลย พอจะเลยก็ถึงที่หมาย องวันชีวต้องได้แล้ว เงินสามหมื่นแค่นั้นนี่กูหมดเป็นเป็นแสนนลตั้งแต่สองแสนกว่านะมึงทำร้ายกูไปขนาดนี้แล้วมึงยังไม่ให้กูอีกเลยรูปคนเลขยี่แปดกูเกลียดมากเลยรูปคนเนี่ยไม่บอกยี่แปดเลขยี่แปดอะกูโอเคนะแต่มันไม่ใช่เกรดไอ้สัสเอ้ยแล้วข้างความกดอยู่ข้างบนไอ้ห่าดูเด็กโอ้เขาบอกแล้วมันช่องชอบเลยมันหนึ่งไม่ก็ เกือบถึงอ่ะต้องบอกต้องบอกว่านี่หรือต้องคืออารใช้ไม้ตายไฟละโหกต้องใช้ไม้ตายไฟละโหกต้องบอกว่านี่หรือ ลงลงลงลงลงลงลงหยุด โอ้ยสัตว์เลยไม่ชอบเลยแกะแม่งเลยถ้ากูมีพลังแบบจิตนะกูจะเสกให้มึงหยุดพอสพอสมีเยอะ แต่มึงเห็นจิตใจกูด้วยจิตใจกูมีนิดเดียวนั่นไอสัตว์ไม่เคยเห็นจิตใจกูหรอก บอกโอ้ยมึงต้องมาแล้วแหละตอนนี้คอนกูจะหมดแล้ว มึงต้องมาแล้วแหละ เอาพี่วินแต่ว่าคอนสี่เร้อยว่าเลยนั่นนั่นนั่นว่าแล้วว่า แล้วมึงต้องเลย แล้วมึงเลยลงมาำเหี้ยทั้งหกช่องมึงเลยำเหี้ยอะไรเลยหกช่อง ไอ้สัสให้กูได้ ไม่ได้แล้วแหละ หนึ่งสอง หนึ่งจุดไหนสัตว์ทำลายลูกคนอีกแล้ว มาทำเหี้ยหกรอบเนี่ย คือออกออกเลขยี่แปดคือโอเคนะ แต่ประเด็นคือออกไม่ใช่ไม่ใช่เกตไงเฮ้ยหยุดหยุด อู้เลยมาเป็นโคตรพี่บอกเลยอีกแล้วดูดิคงไม่ได้แล้วบู๊บวันเนี้ยคงหมดก่อนยัดคอนบีใส่ยัดคอนบีใส่ มาตัด กูดองมึงไว้เพื่ออลินตัวเดียวเนี่ยนะอลิรนก็ต้องบอกคนลงทุน ป้องกันแปดกูเบื่อไปแล้วป้องกันแปดนี่มันคือป้องกันอะไรวะก็นี่ไงการการดาเมจอะการดาเมจจากอนุวิทย์เนี่ยมันมีหลายอย่างมันมีคำแรงแรงแรงคือดาเมจไอพลังชีวิตคือไออะไรพลังชีวิตคือเลือดอะป้องกันนั่นคือการดาเมจจากจากอนุวิทย์แหละ ถ้าใครไม่มีป้องกันก็โดนดาเมจหนักเลยติดหรือยังเนี่ยพี่บิ๊ก เตดเลยเนี่ยเป็นแสนนะบุ๊บเล้ยหลายแสนนะพี่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอลินตัวที่หมดนเฮีท้อเลยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวอลินตัวอลินตัวที่เฮียที่สุดที่เคยมีมา เฮ้ยอีแปดโอ้โหป้องกันแปด่ีไอสัตว์ อ้าวงานนี้ทีอาร์หมดตูดแน่จับตัวตูดแหกกันเลยครับผม เหลือแสนเดียวนี่กูเลิกกันนะจริงแลือแสนเดียวตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะพี่นี่เหลือถ้าจะเหลือโยมเฮ้เดี๋ยวสองหมื่นแล้วมา สามสองหมื่นอีกอันเดียวก็ไม่ให้กูไอสัตว์แกมันเริ่มอ่ะนี่เดลือตงกินเดียวกดมั่วแม่งเลยอันแหละอันแหละอันแหละอย่าเพิ่งแบกอย่าเพิ่งแบกแบกแบกเออได้ทักทีด้่ักทีแักทีเอาไว้บอกโอ้สามารถยาเลยวะไอ้เหุ้ยตนหรืออย่างเงี้ยไอ้เ้ตีตีอลินแม่งตีอรินแม่งเหมือนเสือ ตีลีแม่งเหมือนกันแม่งแม่งเหมือนกับเชียร์บอลโลกอะตีลีแม่งตีลีแม่งเหมือนกับเชียร์บอลโลกอะจริงยี่แปดยี่โอ้ไอสัตว์ขอให้กูได้บวกเจ็ดก็ยังดีอ่ะวันนี้พู้นี้เราบวกแดก็ไรอแล้วได้อะไรพี่บอกบวกเจ็ดกูก็ตายสองช่องพี่พี่พี่บอกกูบวกบวกเจ็ดบวกเจ็ดกูก็ตายตาหลับแล้ว ให้กูได้เถอะบอกเจ็ดที่กูพอใจแล้ว เป็นอย่างไรให้กูทำคลิปก็ยังดี เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอก ไปที่ไม่บอกคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำคลิปยังไงตีบอลอีกแล้วไอ้สัสยังไงกับกูวะตีบอลต่อดกูไหมเนี่ยภาพผมมาดีเลยภาพผมมาดีเลยคอนกูหมดโกดังแล้วนะว่าคอนนี่คงต้องไปขอวิศวะมาสักสิบสิบสิบโหลอะเอ๊ะผมมีคอนเยอะมากเลยเอาไหมโอ้ก่อนนั้นไม่เคยหวดอลินหรอกเดี๋ยวนี้ มาหวดอลินดิหมด เป็นตับๆ เลย ผมบอกเลยว่าลงมา ลงมา อีกเดียวหยุด อีกเดียวจะได้พี่เบสตัวผมไม่บอกอันื่นเลยใช่ไหมพี่เบสเบสลองลองแบบกดแล้วกดชิป กดชิปไป เดี๋ยวแบบกด กดเลยวราะกดชิปไปแหละแบบกดให้มันเร็วๆอ่ะเบส ตอนนี้มีคอนตีบวกสิบครั้งสามสิบสองอันคอนตีบวกห้าครั้งแปดสิบเก้าคอนตีบวกสี่สามคอนตีบวกหนึ่งครั้งสี่สิบแปดอันเออโอ้ย เป็นเมื่อก่อนนะ ค้อนตีบวกหนึ่งอันเนี่ยมีเป็นสี่ร้อยค้อนบวกสิบนี่มีเกือบเกือบร้อยตีพันหนึ่งอ่ะตีเอ้ยใช่ปะโอ้ระยะการโกดหกเปอร์เซ็นต์ในห้าเอามาทำแมวพี่บอก กูเก็บไปถึงหกวิก็หมดแล้วมั้งที่ไหนโอ้หกวิอ่ะหกวิ ยินดีด้วยคุณ x x เฮียเนี่ยเอาเถอเดอะไรก็เถอะของมึงเถอะตอนนี้ยกูวอลินกูไม่สนอะไรอีกแล้วบนโลกเนี้ยกูไม่สนอะไรกูสนอลินเป็นชาผู้หญิงกินแก้ผ้าหน้ากูกูไม่มีอารมณ์มันตอนนี้โอ้โหสัตว์กูไม่มีอารมณ์ดังดูกูหมดตุ่นจริงๆนะเนี่ยมึงทำอย่างนี้กับกูได้ไงวะซีเอ็มหยุดหยุดสต็อปสต็อปโอ้ อีอีบอกแค่แค่ชื่อชุดกูก็ปวดหัวแล้วมันปวดหัวกับการตี มันมันจะได้เเว้ยเมื่อกี้มันเลยมันแค่ช่องเดียวอ่ะเดีวยวเวลาพี่บิ๊บเราเอาจะช่วยอยู่เอาจะช่วยให้เงินหมดไวขึ้นกำระยะกันโกรธหกโอ้ยให้กูเหอะนะ สงสารกูเหอะเด็กตาดำๆเนี่ยเด็กตาดำคนแก่ตาดำๆก็ได้รอบคนแก่ตาดำวัได้วัดวแต่แก่แล้วใช่ไหมเนี่ย ต้น้ำต้นไม้หกเปอร์เซ็นต์มึงกะให้กูค้อนจริงๆเลยใช่ไหมเสียมจมตีแปดปุ๊บมันจะไม่มีหรอกจมตีใครวะเนี่ยบ้าระยะ ระยะอีโอเลยมันอดเดือด ะได้ไม่ได้วันนี้หมดอีกแล้วเงินจะหมดแล้วนะพี่จากสี่มจากสี่หมื่นเหลืออยู่สองเหลืออยู่สองหมื่นกว่าเนี่ยุ๊บเสร็จยังุ๊บเสร็จยังหมดแล้วเงินเกลี้ยงคอนน่ะเหลือเพียบเงินในเกลี้ยงหมดเลยนะพี่หมดเกลี้ยงเนี่ยพี่พี่จะตังบุกบไปแล้วเนี่ยเหลือแล้วเนี่ย ก็กบอกแล้วเงินไปกันไรค่าเงินเหลืออยู่พันกว่า เนี่ย มีประมาณสองหมื่นสองสองหมื่นหรือหมื่นหนึ่งเลยลปั๊มกระปั๊มมาได้นิดเดียวเอง บอกได้ว่าคันคันตี้บวกสิบสามสิบสามคันตี้บวกห้าบึ้มก็ได้สามร้อยสามสิบครั้งอะดิ โอ้ยสามร้อยสามร้อยสามสิบครั้งไม่พออลินนี่หลอกบอกแค่คำเดียวใช่ไหมพี่วิทย์คอนตีสามร้อยสามสิบครั้งของคนก็พอเลยแปดสิบเก้าเอ้ยแปดสิบห้าแปดสิบเก้าอันตีบวกสี่อีกสามพันเดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวเริ่มตามหาคออลินละตามหาคออลินที่สามศูนย์เอามาทำอลินนี้ถ้าเป็น อารินนี่น่าจะเป็นอารินที่เกลียดนายที่สุดนะตูนแน่งานนี้ตูนบ้านแน่มีวมันก็หมดชีวิตเหมือนกันละ หมดนี่ก็หมดชีวิตเหมือนกัน เหลือสองสองหมื่นเหลือเหลือมันหมื่นเหลือหมื่นกว่ามั้งเนี่ยสองแสนสองแสนเหลือสองแสนสองโอ้ยสองแสนนี่ก็โอ้ยตีได้แล้วแหละคือตีแต่ตีแต่ติดท้ติดแน่แต่ว่ามันเมื่อไหร่ท่านเองในสองแสนมันติดแน่มันติดมันติดแน่แต่ผมติดเมื่อไหร่ติดแล้วไงระยะการโกนหกเปอร์เซ็นต์โอ้โหโคตรเยอะ อันนี้ มันเยอะมากมันเยอะจริงเยอะจนเยอะเฮียแหละหยุดดิ หยุดแม่งเอ้ยหยุดเลย หยุดเลยครับ หยุดที่ระยะเวลาโกดหกเปอร์เซ็นต์ไอ้สมัยอีนมแมว อีนมแมวอีดมไม่ไหวนะอีดมอีดมที่กงตีลินรือกูมาด่ามาคนมันได้หัวร้อนยี่ไบเอฟเอสอ่านอ่านข้อความไหนดีใครเออใครก็ส่งมาโอ้ยเขาคงมาถามไม่ได้ละเฮ้ยเยเฮ้ยอูเกือบเกือบตกลงจะได้หรือไม่ได้่อืม เดี๋ยวนี้คนพิมพ์มันตั้งนานเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องตามบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยอ่าน พี่บอกพี่บอกตอนนี้ผมทำหน้าที่เป็นฮีโร่อยู่ป๊อปแม่งไม่ทำลายบอสหุ่นยนต์อีกแล้วอีเหี้ยบอสหุ่นยนต์มันยังไงกูวะ็ใส่แบบคิดถึงเหงา อีกสิ่ทีปุ๊บ อีกสิ่ทีมาไม่อยากให้ยิ่แปดอืมหมดหมดเนี่ยหมดชีวิตกูแล้วหมดแล้วหมดหมดกันเลยครับเลิกตี เลิกตีไปแล้วนะโอ้อีกนิดเดียวก็จะได้แล้วตกลงก็ตีติดบนหน่อย โอ้โห พอการออกมา ปุ๊บพังพัดเลย พอการออกมาปุ๊บ นี่บาพัชมาเลย นอนได้ละมั้งไม่ได้พี่อืมอีกรอบเลยนะห้าครั้งพอ มันต่อยอดไปเรื่อยๆฮะ ไม่ไม่ไม่สุดท้ายจริงๆแล้วไม่โลภแล้วโลภปุ๊บพี่ก็ไม่มีเงินปลูกผักเหมือนกันให้เหลือสักปลูกผักเท่าไหร่ว่าเดี๋ยวไม่ต้องปลูกพอปลูกผักแล้ว ยัดไออารินอย่งเดียวแหลย งั้นประเดไงเอ้ยงั้นเดี๋ยวพี่บิ๊กเดี๋ยวเราไปหาเวลาฟาปังมาละฟาแบบเยอะโคตรเลยนะแต่ระวังอย่างนี้ เงินแม่งหมดไวมากแต่ยังเลยตีเลยเหมือนไข่ตู้ดีๆอย่างหนึ่งอะเงินคือมันผ่านเงินเราเยอะมาก หมดไวเหมือนสายน้ำเฮ้ยโอ้โหเกือบได้ หมดไวเหมือนเหมือนรถเมย์เหมือนสุดท้ายสองพัน นักหมดวัยเหมือนเหมือนเขาดาวปีใหม่หมดวัยเป็นพิเศษวิปิดผปิดมแล้วประเด็นประเด็นคือโบวกเก็บประเด็นประเด็นคือโบวกเก็บบวกแปดเนี่ยแม่งหัวทีละสามพันแล้วแม่งแดกไปเยอะแยะเลยผมลบแล้วลบอีกทีครั้งห้าร้อยสามพันห้าสามพันห้าต่อครั้งอ้าวทำไมมันเึ้นนี่เงินที่บินเราเหลือแสนห้าแล้ว ผมผมผมเปจากของม้นนะ มา อ่านเลิกโซบกันไปเลิกคุยกัน วันนี้อีคิโฮมึงทำกูแสบมากเกมเบมใจพเบสพเบสทิ้งท้ายอะไรทิ้งท้ายอะไรหน่อยกับกับอารินก็จะบอกให้ใครที่จะตีมึงต้องมีเงินอย่างต่ำเป็นล้านครับ อย่างต่ำเปลยนม่เห็นคนว่าความส่งมาข้อความตั้งเยอะตั้งแยะเออใช่ข้อความมีแต่ข้อความเก่งเลยส่งมาโอเคลองดูอ่านแล้วเมื่อกี้ เอาละฮะก็จบไปแล้วนะผมกับคลิปของท่านหนึ่งการเวลานะครับ ไข่อลินนะผมอ่าเดี๋ยวเรามาพูดอย่างจริงใจครับว่าอลินนี้มันเจ๋งแจ๋วยังไงนะอลินนี้เอางงเฮ้ยพี่เอฟอลินนี้มาจากไหนครับอลินที่ห้องไม่ได้หรอครับ ตอนนี้ครับในร้านค้านะครับในกดคำว่าอลินนะผม ตอนนี้จะเป็นสิ่งที่มาใหม่เป็นอลินของอ่าของชิโฮนะครับอันนี้อแ่างนะเป็นอลินมาใหม่เป็นอลินของชิโฮนะครับเพราะว่าบอกไว้คำเดียวว่าเป็นอลินที่ถือว่าดีแล้วก็เป็นอลินที่เฮี้ยไปในเวลาเดียวกันนะผมเป็นอลินอ้าวอลินนี้ เป็นอลินชื่อว่าชุดเจ้าสาวนักบุญนะครับ ซึ่งพี่ตั้มอยู่อย่างหนึ่งว่าอลินเป็นอลินเจ้าสาวนักบุญถูกไหมแต่ตัวละครชื่อเป็นตัวละครชายผมชื่อได้ไงว่าเจ้าสาวอะนะฮะแล้วก็ในนี้ก็จะมีเครื่องประดับด้วยผมเนี่จะเป็นเครื่องประดับของชุดชิโฮะนะฮะนี่จะเป็นพร้อมตีบวกหนึ่งอันนะครับ แล้วก็จะบวกมีผมเจ้าสาวนักบุญกับถุงมือเจ้าสาวนะสามสิบวัน นะผมราคาเก้าพันแปดร้อยส่วนอลินนี่สามหมื่นสี่พันนะาอลินนี้เป็นอลินบวกแปดนะผมนะ ก็สวยดีนะครับแล้วก็ชุดนี้ก็สวยดีแต่ว่าอารินนี้เส๋งยงหนึ่งครับอารินนี้สามารถใส่หัว แล้วก็ไอหัวกระสมผมได้แต่ว่าถุงมือใส่ไม่ได้นะถุงมือใส่ได้แค่ถุงมือวันอันนี้เท่านั้นนะใส่อย่างอื่นไม่ได้เลยพี่ลองหมดแล้วนะครับใส่ไม่ได้แต่มีถุงอันนึงที่ใส่ได้คือถุงมือของไอเนี่ยถุงมือไหนวะเนี่ยถุงมือผู้มาจากดวงดาวครับใส่ได้ แต่ว่ามันไม่มันไม่ขึ้นสเตตัสให้ใส่ได้นะสเตตัสนะตอนนี้พี่ยังไม่มีนะครับผมอ่ะ อารินนี้ครับ มันก็น่าจะเป็นอารินที่พี่คิดว่าน่าจะเกตดนานที่สุดในเซิร์ฟแล้วนะที่เท่าที่พี่คิดนะเพราะว่า พี่พี่เคยบอกครับว่าอารินอ่ะปกติเราใส่สมมติพี่แับอารินกายถูกนหมอารินกายนะครับนะอารินกายอารินกายนะว่าอารินกายอันนี้อย่างจะละอ่ะอารินกายปกติเห็นไหมครับถ้าเราไม่สมมติใส่ของอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าอารินกายปกติจะใส่หน้าคอได้ถูกไหมฮะเนี่ยใส่ไปเพร้ามันคอปุ๊บมันจะบวก15 ใส่หน้ากากอีกเป็น15ถูกไหมฮะปึ๊บนี่15ถูกไหมฮะก็จะเป็น 30 แต่ถ้าเราใส่กับตัวละครเชียงโฮเนี่ยแล้วเชียงโฮมันมีบวกเกรดไวไอเกรดนายห้าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมฮะเราใส่สมผมบวกเกรดสิบตายปุ๊บใส่อีกสิบแปดเป็นยี่สิบแปดก็ขาดไปแค่สิบเป็นต์ว่าถ้าคนไหนอะมีหัวไฮสคูพี่บอกเลยครับว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ตัวละครที่เกรดนายส่วนในเซิร์ฟพี่คิดว่างั้นนะ พี่คิดว่างั้นเลยเพราะว่าตัวละครน่าจะเป็นตัวละครที่เกตดนายสุดในเซิร์ฟอ่ะเดี๋ยวลองแต่งดูครับแต่งเทียบดูว่าตัวละครเราจะเกตดนายสุดในเซิร์ฟนะมาเบรกนี้ แล้วก็อันนี้ป๊บนี่อันนี้ได้แค่หนึ่งแปดแปดถูกไหมฮะนี่หนึ่งแปดแปดอันนี้เป็นอารินอารินอารินบวกแปดแล้วไอ้บวกเจ็ดหรือบวกแปดเลยนะลืมละขอดูแป๊บนึงอารินบวกอะไรวะอ่ะอารินบวกแปดเอ้ยยังเอ้าไม่บวกแปดเลยนะเอ้า ตายเน้วทำไมลิงกายให้บวกแปดไปแสด่ว่านรก็าบวกแปดครับอ๋อโอเค แสดงว่าเกรดนานยังไม่ถึงนะฮะ อารินกายเนี่ยครับมันมันมันบวกประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าทีโฮเนี่ยยังไม่ถึงเลยครับนะก็แต่มันมันได้ข้อได้เปรียบคืออะไรครับ มันมันใส่หัวได้ ถ้าสมมติคนคนไหนเนี่ย มีหัวมีอะไรครับ คือมันจะใส่แล้วมันจะเยอะมาก เยอะสุด ๆเลย แล้ว อีกอย่างคือ อีกอย่างอีกอย่างหนึ่งคือ ตัวละครชิโฮมันมีบวกเกรดอีกห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมถ้าสมมติคุณตีอารินเท่ากับกายเงี้ย แล้วคุณมาใส่สองของแบบนี้เทียบกันอะพี่ว่าเชียโฮเยอะสุดครับถ้านับเรื่องกลาไปด้วยนะ พี่ว่าน่าจะเยอะสุดในเซิร์ฟเพราะว่าหัวบวกแค่ยี่สิบแปดมันอาจจะน้อยกว่ากายก็จริงแต่ว่ามีเกรดติดตัวอีกห้าเปอร์เซ็นต์ครับมันเลยทำให้เยอะกว่ากายนะพี่เลยว่าชิโฮเนี่ยน่าจะเป็นไอรินที่บวกโกเยอะสุดในเซิร์ฟเป็นอาเบลว่าแบบนะอาเบลอาเบลนี่ก็ใช่อารินอารินอาเบลนี่อาจจะเยอะสุดในเซิร์ฟนั่นนะฮะแล้วนะอารินอารินอยู่ไหนวะเหมือนอารินจะหาไม่เจอ อ๋อ ยังไม่ได้ซื้ออลินนะผม นะ เนี่ย ก็อลินอาเบลก็มันก็ใส่หน้าคอได้เหมือนกันแต่ว่ายังใส่อย่างอื่นไม่ได้นะแต่ว่าชิโฮเนี่ยพี่ว่าอาชิโฮน่าจะเป็นอลินที่บุกโกเยอะสุดในเซิร์ฟแล้วนะ ในตอนนี้ใช้คำว่าในตอนนี้แล้วกันนะเพราะอย่างอื่นพี่ก็ยังไม่รู้รายละเอียดีมากมายนะฮะอ่าใช่แล้วก็อลินนี้ใส่หน้าไม่ได้นะครับอลินนี้ใส่หน้าไม่ได้นะฮะใส่หน้าอาก้อนหน้าอะไรไม่ได้เลยโอเคแค่นี้แหละครับก็ อย่าลืมพี่ก็ลืมพูดในคลิปในสตรีมไปนะว่าอารินี้ใส่มันมีมาขายนะฮะไม่ได้มองนะฮะแต่เมื่อไหร่คือไม่เข้าใจว่าเมื่อไหร่เสียงโชว์มันจะเป็นเสียงไทยทีอะเออนั่นสิเดี๋ยวฟังเสียงดู เมื่อไหร่โชว์มันจะเป็นเสียงไทยครับเห็นไหมมันก็ยังไม่ยังไม่เป็นเสียงไทยอ่ะเป็นเสียงนี้อยู่เลยมันก็ยังไม่เป็นเสียงไทยนะ คือเมื่อไหร่ผมจะผ่านเป็นเสียงไทยทีครับ นะ อยากให้ผ่านเป็นเสียงไทยมากนะโอเค ก็จากลาครับไปกับชุดนี้ครับสวยโคตรนะฮะอย่าลืมไปซื้อจับจองก็ได้นะครับเป็นเซตที่น่ารักดีนะครับผมนี่นี่เซตนี้เลยสวยไหมสวยนะนะฮะโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับ